ตันบาวตี้นะครับผม เออเกมค่าหัวของกับตันนะคุณผู้ชม เกมของค่าย PG ครับผม วันนี้เรามากันที่ทุน 700 บาทเออเราเล่นกันเป็นเวลา 12 นาฬิกา53 นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผม เออวันนี้มาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเกมนี้นะรายจ่าย 3 แถวแรก กิดยึกยักยึกยักมีสแกตต้งสแกตเตอร์มีตัวคูณข้างนอก และตัวคูณข้างในยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า มา 700 ผมขอใส่ไปที่ 60 น่าจะหนักไปนะ 30 ก็พอละกันเนาะ เออ ลุย ไป สแกตเตอร์ 3 ตัวนะคุณผู้ชมคอมโบต่อเนื่องมีนะอ่าอ่าไม่มาเยเค เออ ไป บตันแถวหนึ่งลงมาเข็มทิศนะ ไม่ได้ต้องใกล้กันหน่อย เกมนี้ตัวแพงน่าจะเป็นตัวตะขอนะ ตะขอกับตันเข็มทิศอะไรก็ได้คุณผู้ชม เออ ขอให้มันมาเถอะ ขอให้มันมาเถอะเออมา กับตันคูณสองแล้วยังไงต่ออยังนะยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยบุมบัมสลัมพึมเท่าไหร่นะ เออ คิวเต็มๆแล้วไง เคแถวสองสวย เคได้อยู่ รอเคอยู่ นั่นแหละครับผมเข็มเข็มทิศแถวสามนั่นแหละครับผมตอนนี้คูณห้าแล้วเต็มๆคูณแล้ว เอไป เออ ฮุก ไอตัวฮุกตัวแขนตัวหูยเจ็เปันห้าขอบคุณมากไอเคเออเฮ้ยบทจะลงก็ลงบทจะมาก็มาว้าวเอาวะเอาวะ ไปต่อดีคุณผู้ชมไปต่อดีครับผมนั่นแหละครับผมสวยๆแรกๆ อยากให้เก็บตัวคูณไปก่อนนะ เออ น้ำยา น้ำยาแถวสองโอเคยังดีอยู่นะ ยังดูยังถุยยังดียังสวยยังรวยยังเอออะไรกันครับเนี่ยไป ขออนุญาตจัดไปที่ 60 แล้วกันเนาะขยับเบ็ดหนึ่งเท่าตัวทบไปก่อน รู้สึกว่ามันจะมาดีนะคุณผู้ชมมาดีนะเออสแกตเตอร์มาเลยดีกว่ามาที่ 60 นี่แหละสวยงามมา ขออีกหนึ่งตัว แกตเตอร์แกตเตอร์แกตเตอร์ยูยูเอออเคขอบคุณมากเออ เอาวะ เข้าฟรีรอบนี้นะรางวัลตัวคูณเพิ่มเป็น3 เท่านะ 3 6 9 15นะ เออ ขอให้มันเด็ดกว่าข้างนอกเมื่อกี้แล้วกันเนาะ เอาวะ แตกทะลุหมื่นเลิกแล้วกันเนาะ ยังไงก็น่าจะถึงนะ ถ้ามันแตกนะ ถ้ามันเข้านะ เออ ไปต่อ นั่นแหละครับผมสวย แล้วก็ ิวเออ เอได้รออยู่ เอรออยู่ เอกับเออสวย เออ เข็มทิศตอนนี้คูณ้าคุณผู้ชม อืมขอบคุณมาก เออ ยังไงก็ต้องขอบคุณมากไว้ก่อน เพราะว่ามันแตกนะ มันแตกโหดอยู่นะ ตอนนี้หมื่นสองแล้วนะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องล่ำลาแล้วล่ะ หมดหมุนนี้เลิกกันดีกว่า เอาวะ เอาวะ แล้วก็ ลายมาสวยนะแต่แม่งไม่ได้ว่ะ เออ ไป น้ำยา โอ้โหน้ำยาไม่เต็มจอเควายโอ้โหวานสุดเควายถุยน้ำนั้นนะไอ้ยัยเคเคกับวายโอ้ยหูยมันูสิบห้าหูยเก้าพันหมื่นกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยกำลังจะบอกว่าเควายน้ำยาหล่อลื่นคนละเรื่องกันโอ้โหสแกตเตอร์ไม่ยอมมาฟรีฟรีวะโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้จะหุยหมื่นห้าจะดีใจหรือจะพูดอะไรตรงไหนก่อนเอาอีกสี่รอบหมุนสุดท้ายยังไง เออ ไปอีกเบทหกสิบเบทหกสิบบึมบ้ามาสองหมื่นโอเคสามหมื่นอีกแล้วเยเคเออ สวยงามสามหมื่นไปแล้วเออแล้วก็ยังไงเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศอะไรแถวหนึ่งเฮ้ยขอบคุณมาก เอาวะเอาวะหมุนสุดท้ายนะพุทโธนโมพุทายะ จัดไป ขอบึมบึมเออ มาต่อ เข็มทิศรออยู่ แล้วก็น้ำยาแถวหนึ่ง สวยงาม แล้วก็ อะไรวะ อะไรต่อดีเออโอ้ยสวย ขอบคุณมาก โอเคโอเคเลย ขอบคุณเลย โทโอเค จบมุนนี้ โอ้โห จบเข้าฟรีนี้สามไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคุณผู้ชม โอเค